ราสุดท้ายก่อนเข้าพี่พี่หน่องครับมีอะไรจะกล่าวเก็บรลสุดท้ายไหมครับสนุกดีครับเป็นอีกหนึ่งสนามที่ปั่นแล้วมีความสุขดีครับครับขอบคุณพี่หน่องมากมากครับทีนี้พี่หน่องลากไปอย่างละก็ห้าร้อยโลพี่หน่องตกขาทีเนียเตรียมเกียร์เตรียมเก็บของให้เรียบร้อยเลยขอบคุณพี่หน่องครับ คุณครับเบิ้ลหัวลากหัวลากเือนสองครับ สลับกับพี่หน้องครับเหนื่อยอันนี้หมดสภาพแล้วแล้วอีก700เอ้ย7โลสุดท้ายแล้ว7โลทำไมพี่หน้องบอก15โลวะ เอ้ย7โล14.5นี่หว่าขอบคุณคุณมากครับงมากาเลยมาเลยเป็นไงครับ สนามไกลสุดแรกทรมานที่สุดเลยคราวหน้ามาอีกนะ สนามนี้อีกนะ ไม่มาเลย เก่งมาก เก่งมาก สุดยอด สุดยอด ถึงวี่ดงแล้วครับ โอ้ยไม่มีอะไรคาใจแล้วครับ สุดๆ แล้วสนามนี้นะแล้วมาทำไม เพื่ออะไร นั่นเลยมาอีกไหมไปมาแล้วเดี๋ยวอย่าให้เห็นนะอย่าให้เห็นสนามหน้านะ โอเคขอบคุณพี่ดงมากครับ เห็นให้ยับไอเทมลับอยู่ไหนแล้ว ต้องจังต้องเอาวะ เอาเอาฝากเอาฝากเขาไว้ เอามาไม่ได้ครับ ไม่มีที่ที่มัดอ้อแต่พี่โด่งสู้สุดยอดมากเลยภาพเห็นบางจุดแล้วดูไม่น่าจะไปต่อได้ พี่โด่งม่ยอมสาบไปต่อได้ จนมาจบพร้อมกัน สุดยอดพี่โด่งนักถือนักถือพี่โด่งนักถือนักขอบคุณครับที่พากลับบ้าน ขอบคุณครับที่มาด้วยกัน ไปข้างบนอีกหลายรอบครับ ขอบคุณที่มาด้วยกัน อ่า พี่โด่งเลยครับ พี่แต่เราเป็นไง ทีทีมอะไรนะเราคือผู้ประสบ ผู้ประสบภัยกลางป่า ผู้ประสบภัยหนาวกลางป่าตามวินดี้มาตามวินดี้มา เหลืออยู่สองเหลืออยู่สองคนเออยับเยินเดี๋ยวต้องเดนตอนหลัง เฮ้ยแต่เราก็จบนะพี่ใสใสเออจริงๆง่างแทบจะแทบจะแทบจะเลิกแล้วเหมือนกันนะตั้งแต่ตอนล้มก็ก็ดูไม่ค่อยโอเคแล้ว ตอนรถพังกลางป่าถพังก็น่าจะน่าจะเลิกยอดครับ ถ้าเกิดใครไม่มีความรู้เรื่องช่างนี่ผมบอกเลย ยก ถ้าเกิดนอนถ้าเกิดใครมีรถเซอร์วิสของยกแล้วล่ะวันนี้ขับไม่ได้ยอดยาก้าไมต่อซิงเกิลสปีดลุยต่อครับถ้าไม่ถ้าไม่ช่วยตัวเองให้กลับออกมาได้นี่เสร็จ โอเคเจอกันสนามหน้าครับ